สวัสดีค่ะ พี่เมย์จาก YouTube ช่องเมทินีแฮนด์เมดสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็น MF018 เป็นเสื้อกันหนาว สลับสีท็อปดาวคอกลม เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อกำจัดเศษไหมค่ะ เรามีเศษไหมที่เราถักมามีเศษสีอะไรบ้าง เอามาใช้ให้หมดเลยนะคะ เส้นที่พี่ใช้จะเป็นเส้นขนาดสี่พายไหมที่พี่ใช้เป็นคอตตอนซอฟ คุณจะเล่นสีหรือไม่เล่นสีก็ได้ สีตามชอบเลยนะคะ จะถักสีอะไรก่อนก็ได้ตามตามที่คุณมีเลย ปริมาณที่ใช้เสื้อหนึ่งตัว ถ้าเป็นแขนยาว หน้าอก รอบอกหนึ่งร้อยเซนปกติจะใช้ ประมาณหกร้อยกรัมค่ะ เข็มโคเช พี่จะใช้เข็มโคเช หัวขนาดสองจุดเจ็ดห้ามิลค่ะ ถ้าคุณไม่มีเหมือนที่พี่ใช้อยู่เนี่ย ตรงนี้สามารถทดแทนได้ ด้วยเข็มทองสองหัวเบอร์สี่ทับศูนย์ขนาดหัวตรงนี้มันจะเท่ากัน มาร์กเกอร์เราใช้สี่ตัว เพื่อใช้ถักแยกมุมทำสัญลักษณ์ ถ้าไม่มีใช้ไหมต่างสีก็ได้ เข็มสอดค่ะ เข็มเย็บไหมพรมตัวนี้เอาไว้เก็บเศษ แล้วก็กันไกอุปกรณ์เรามีเท่านี้ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ ภาพรวมของเสื้อ MF 0 1 8เสื้อจะถักจากคอลงมานะคะ เราจะเริ่มตั้งแต่ตรงคอลงมาตรงนี้ก่อน พอ เริ่มต้นโซ่คล้องเป็นวงกลมแล้วเราจะถักแยกสี่มุม เริ่มจากคอถักลงมาจนได้ หน้าอกตรงนี้ ด้านหน้าและด้านหลังนะคะ ด้านหน้ารอบอกหารสองด้านหลัง รอบอกหารสอง ถ้าเราถักมาจนถึงเราได้รอบอก แขนเสื้อเราจะได้ไปในตัว ถ้าต้องการให้แขนเสื้อเล็ก ตอนเริ่มก็เริ่มหลักตรงที่แขนเสื้อตรงเนี้ยจำนวนน้อย ถ้าคุณเป็นคนที่แขนใหญ่หรือต้องการเสื้อที่มันแขนกว้างๆตอนที่เราเริ่มต้นตรงคอตรงเนี้ย จะมีผลตรงคอนี้นะตรงหัวไหล่ทั้งสองข้าง เสื้อตัวนี้นะคะ จะมีทั้งหมดหก EP นะคะ EP หนึ่งเนี่ย EP นี้พี่เมย์จะแนะนำข้อมูลทั้งหมด ก่อนที่เราจะเริ่มต้นถัก แล้วก็เริ่มงานแบบห่วง แล้วก็ใส่มาร์กเกอร์ให้ดู MF 0 1 8 EP 2จะสาธิตวิธีการเริ่มถักลายลงมา คุณถักลายจนถึงรักแร้นะคะ EP 2 EP 3จะเชื่อมรักแร้ค่ะ ตรงนี้เพื่อไม่ถักแยกสีมุม เปลี่ยนจากการถักแยกสีมุมเป็นการถักวนวงกลม ลงมาจนได้เป็นตัวเสื้อ EP 4จะเป็นการถักแขนเสื้อแล้วก็ริมแขน EP 5จะเก็บคอเสื้อ EP 6จะเป็นภาพรวมเสื้อตัวนี้ตอนถักเสร็จแล้ว ข้อมูลของภาพนิ่งนะคะ ตามไปที่แฟนเพจของพี่เมย์แฟนเพจ ชื่อเมทินีแฮนด์เมด อัลบั้ม MF018 เมทินีแฮนด์เมดพิมพ์เหมือนกับ YouTube ค่ะ งานที่เราเริ่ม เราจะเริ่มจากคอ ต้นแบบพี่จะเริ่ม4บวก16บวก4บวก16 4 คือแขนด้านซ้าย 16 คือคอหลัง 4 คือแขนขวา สิบหกคือคอหน้า รวมกันแล้วจะได้สี่สิบ ทีนี้คุณมาดูว่าถ้าคุณจะขยายแขน คุณเป็นคนที่ต้องการแขนใหญ่กว่าที่พี่ถัก ตรงนี้สามารถเพิ่มได้ เพิ่มเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นให้มันสัมพันธ์กัน เป็นเลขห้าเป็นเลขหกเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้ แล้วแต่เราต้องลองดู ถ้าเราลองถักเราจะมีสูตรของตัวเราเองนะคะ ของพี่จะขึ้นสี่สิบหกสี่สิบหกถ้าของคุณรอบอก รอบตัวส่วนกว้างที่สุดเท่าพี่หนึ่งร้อยเซน คุณขึ้นตามพี่ได้เลย อันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้ากรณีที่จะขยายนะคะ ขยายเป็นหกสิบแปดหกสิบแปดเป็นสี่สิบแปด ตรงนี้ก็ประมาณอกประมาณร้อยสิบถึงร้อยสิบห้าใส่ได้ ถ้ามากกว่าร้อยสิบห้าก็ลองขึ้นห้าสิบหกดู มันก็จะขึ้นเป็นแปดยี่สิบนะคะ แปดยี่สิบขึ้นห้าสิบหก ถ้าจะถักเป็นของเด็กน้อย ลองดูนะคะ ว่าตรงนี้สองสิบสี่สองสิบสี่ได้เป็นวงกลมออกมายี่สิบแปดช่องโซ่ ลองสวม ศีรษะ ถ้าสวมศีรษะได้ผ่านค่ะ เริ่มงานได้ ถ้าสวมศีรษะไม่ได้ขยาย ขึ้นอยู่กับไหมด้วยนะ ต้นแบบที่พี่ถัก ไหมพี่ จะเป็นสี่พายนะคะ เข็มพี่จะเป็นสองจุดเจ็ดห้ามิล ไหมทดแทนได้ด้วยไหมขนาดเดียวกัน เส้นสี่พาย เข็มทดแทนได้ด้วยสี่มิล งานจะเริ่มเป็นช่องโซ่ เราจะเริ่มงานตรงนี้ที่ EP สองผังลาย ลายที่ใช้ถักจะเป็นลายดับเบิลโคเช หรือ F หรือพอหนึ่งคอสามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งยกเว้นตรงมุม ลายจะไม่มีอะไรมากเสื้อตัวนี้จะเก๋ตรงที่เล่นสี เล่นสีให้สวยค่ะ เดี๋ยวตอน EP สองพี่เมย์จะอธิบายวิธีการถักผังลายคุณตามไปเก็บได้นะ ที่อัลบัม้มเรามาเริ่ม วิธีถักห่วงโซ่ค่ะ เริ่มต้นห่วงโซ่ด้วยสีอะไรก่อนก็ได้นะ ของพี่พี่จะเริ่มด้วยสีฟ้า ห่วงโซ่ ถักโซ่สาม แล้วพันหัวเข็มค่ะ ถักดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชหรือเอฟหรือพอหนึ่งคอ ห่วงที่หนึ่ง ด้านหนึ่งจะเป็นดับเบิลโคเชด้านหนึ่งจะเป็นโซ่ ห่วงที่สอง โซ่สาม พันหัวเข็มค่ะ แทงลงไปหลังช่องโซ่ โซ่สามดับเบิลโคเชต์ถักไปตามจำนวนที่คุณจะเริ่ม ของพี่จะเริ่มสี่สิบช่องโซ่จำนวนห่วงตามชอบ ถ้าต้องการแขนเล็กก็ลดขนาดลงมา ถ้ารอบอกส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายของคุณเท่าพี่หนึ่งร้อยเซนคุณเริ่มตามพี่ได้เลย ถักให้ครบสี่สิบแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มาร์กเกอร์ หลังจากที่เราเริ่มต้นนะคะ จำนวนห่วงสี่สิบห่วง เราจะคล้องเป็นวงกลมค่ะ ตรงนี้ให้ดูนะว่าด้านหนึ่งมันเป็นด้านโซ่ ด้านหนึ่งมันเป็นด้านดับเบิลโคเชเราจะถักงานด้านที่มันเป็นด้านโซ่ เรารูดงานมาค่ะ รูดงานอย่าให้บิด แล้วเอาตัวหัวเข็มนี่นะ แทงลงไปตรง จุดเริ่มต้น พอแทงจุดเริ่มต้นเสร็จแล้ว ไหมเส้นยาวใส่ในมือเรา ไหมเส้นสั้นปัด เราแทงแบบนี้แล้วเราก็ดึงผ่านเป็นการเชื่อมต่อ เราจะถักงานที่เป็นด้านลูกโซ่ด้านบน เลื่อนมาหนึ่งห่วง ตรงนี้ห่วงที่หนึ่งจะใส่มาร์กเกอร์สีแดง ให้รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้น เส้นนี้เส้นยาวที่เริ่มต้น หลังจากที่เราถักไปแล้วหนึ่งแถว เราจะใช้เข็มสอด ช่วยเก็บซ่อนไหมไปเลย จะได้ไม่เกะกะ แถวที่หนึ่ง เราเริ่มด้วยโซ่สาม ตรงนี้ถัก ดับเบิลสองหลัก โซ่สามแทน ดับเบิลหลักที่หนึ่ง แล้วเราถักดับเบิลลงไปสองตัว ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง นับเป็นตัวที่หนึ่ง ช่องที่หนึ่ง ต่อไปช่องที่สองไหลเราจะเป็นสี่นะสี่หลัก อันนี้หลักที่สอง หลักที่สองค่ะ โซ่หนึ่ง หลักที่สาม โซ่หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม เราเริ่มสี่หลัก นะเวลาเราเริ่มนับแบบนี้ หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง หลักที่สาม หลักที่สี่เป็นไหล่ ไหลหรือแขน ด้านซ้าย ถ้าเราจะเริ่มอันต่อไปเราใส่มาร์กเกอร์แล้วนับหนึ่งไหลสี่ไปแล้วนะต่อไปเราถักตรงนี้ ตามจำนวนค่ะสิบหกตรงนี้นับหนึ่ง ขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะ แถวแรกจะเป็นการถัก ดับเบิลโคเช สามหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งทั้งหมด แล้วใส่มาร์กเกอร์มาร์กเกอร์สีเขียวนับเป็นหลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งต่อไปนับเป็นหลักที่สอง ถักไปสิบหกหลัก ถักไปสิบหกหลักค่ะ ลังจากที่เราใส่มาร์กเกอร์จุดที่สองที่เป็นสีเขียว เรานับหลักนี้เป็นหลักที่หนึ่งแล้วเราก็ถักไปค่ะสิบหกหลักหนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครบสิบหกเสร็จแล้วนะคะ หลักต่อไปใส่มาร์กเกอร์แล้วถักไปสี่ค่ะ ตรงนี้นับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่แล้วใส่มาร์กเกอร์ตัวสุดท้าย มาร์กเกอร์ตัวสุดท้ายที่ใส่ตรงนี้นับหนึ่ง แล้วถักมา มันจะลงตัวสิบหกพอดีที่หลักสุดท้าย ตรงช่องนี้ ปิดงาน พี่จะถักด้วยสีฟ้าตัวนี้สองแถว ปิดงานตรงนี้ พันหัวเข็ม แทงลงไป ตรงช่องโซ่ ขึ้นมามีสาม แล้วรวบแบบนี้ ขึ้นแถวต่อไปแถวที่สอง ขึ้นด้วย โซ่สามแล้วดับเบิลโคเชต์มันจะลงสับวาง ลงสับวางแบบนี้ ตรงนี้จะเป็นมาร์กเกอร์ ตรงที่ไม่ใช่มาร์กเกอร์ เราถักดับเบิลเราขึ้นไว้แค่นี้ก่อน คุณคำนวณจำนวนห่วง แล้วเราจะมาต่อกันที่แถวที่สอง พี่เมย์จะถักให้ดูตามผังลาย ขยายลายออกไปเรื่อยๆ พร้อมกับเปลี่ยนสีด้วย เราจะพบกันอีกครั้งที่ MF 0 1 8 EP 2ค่ะ กดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ช่องทางติดต่อติดตาม ดูได้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ ขอบคุณค่ะ